เนื้อหาของบทที่ 2 มุ่งเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้สูงอายุนะคะ เนื้อหาแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ เนื้อหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปทางสังคมของผู้สูงอายุ เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเกษียณอายุราชการ หรือการเกษียณอายุการทำงาน เมื่อเราพูดถึงการเกษียณอายุการทำงานนะคะ เราจะแบ่งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ก็คือเป็นบุคคลผู้ซึ่งมีระยะเวลาการทำหน้าที่อย่างชัดเจน อย่างเช่นข้าราชการนะคะพนักงานหรือว่าลูกจ้างรายวัน นั่นหมายถึงเช้าขึ้นมาก็จะมีการลุกขึ้นแต่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่นะคะ พอเย็นหรือว่าเสร็จสิ้นภารกิจก็ ็จะกลับบ้าน ชีวิตของการทำงานจะมีลักษณะแบบนี้และจะมีกิจกรรมทางสังคมในหน่วยงาน รวมถึงการพบปะผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะ สิ่งเหล่านี้จะเป็นวัฏจักรในการดำเนินชีวิต เมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งที่ไม่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเนื่องจากว่าอยู่ในอายุของการที่เปลี่ยนผ่านจากอายุ59ปี กลายมาเป็นอายุ 60 ปี ก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานในที่ในสถานที่ทำงานเดิมได้นะคะ มีผู้สูงอายุบางรายนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัว ได้ในช่วงระยะเวลาแรก โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีหน้าที่การงานที่อยู่ระดับสูง หรือเป็นผู้บังคับบัญชานะคะ เรายังพบว่ามีผู้สูงอายุบางท่านยังแต่งตัวลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะคะแต่งตัวไปทำงาน รวมถึงไปที่สถานที่ทำงานเดิมนะคะ แต่ก็มีผู้สูงอายุบางรายนะคะหรือหลาย ๆ ท่านเลยเลยทีเดียวที่มีการปรับตัวในเรื่องนี้ได้ดี อาจจะเนื่องมาจากมีการเตรียมความพร้อม ก่อนการเกษียณอายุตั้งแต่ในวัยผู้สูงในวัยผู้ใหญ่นะคะ พอมีการเตรียมความพร้อมที่ดีได้ ก็ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงกับการบทบาทที่ทางสังคมนะคะก็จะมีความสุขกับงานอดิเรกที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ หรือยังคงอยู่ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพของตัวเอง นะคะก็อยากจะให้คุณอาได้เล่าถึงชีวิตหลังการเกษียณของคุณอาครับว่า เกิดเป็นยังไงบ้าง ได้มีการเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรบ้างครับค่ะพอคิดว่าจากจากเกษียณในรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมาก ๆเลยว่า เอ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยไปอยู่กับนักเรียนมันสนุกสนาน ทีนี้ถ้าเรามาอยู่ยิ่งอยู่คนเดียวด้วยมันรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะ แต่ก็ทำใจได้ว่า จำเป็นแล้วที่จะต้องหยุดพักผ่อนนะคะ เพราะใช้ชีวิตมาเป็นเวลาถึงเกือบ 30ปีนะคะ กับนักเรียน ฉะนั้นก็เตรียมพร้อมว่าเออพอเกษียณแล้วจะไปอยู่กับพี่น้องหรือว่าจะอยู่คนเดียวดี แต่คิดอย่างนี้แล้ว อยู่คนเดียวก่อนดีกว่า เพราะตอนนี้ร่างกายก็ยังแข็งแรง ถ้าเมื่อไหร่จะล้มป่วยหรือว่าช่วยตัวเองไม่ได้วันนั้นแหละจะต้องไปหาพี่น้องหรือลูกหลาน คนใดคนหนึ่งนะคะ คนที่ก็เอาใจเก่งๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเอง ในบุคคลเหล่านี้นะคะ ก็อาจจะไม่ได้เกษียณอายุณวันที่เปลี่ยนผ่านจากอายุ 59ปี ไปสู่อายุ 60 ปี ก็ยังคงทำหน้าที่ของตน หรือบางท่านก็อาจจะมีการปล่อยวางภาระงานหน้าที่นะคะ ไปดูแลเรื่องของครอบครัวมากขึ้น แต่ยังไงก็ตามยังเป็นที่ปรึกษา หรือว่ายังมีการทำงานเบื้องหลัง อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ เมื่อพูดถึงการเกษียณอายุแล้วเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้สูงอายุ ที่อีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาก็คือเปลี่ยนจากบทบาทของการที่เป็นผู้หารายได้หลัก เป็นผู้เลี้ยงดูหลักหรือว่ามีเป็นหลักของในครอบครัวนะคะ ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องใด ๆที่บ้าน เมื่อเปลี่ยนผ่านมาเป็นผู้สูงอายุ บทบาทหน้าที่ตรงนี้ก็อาจจะลดลงไปนะคะ เนื่องจากว่าถ้าไม่มีไรายได้นะคะ โดยการที่ไม่มีการทำงานแล้วก็จะไม่มีเงินเข้ามา อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่ ดูแลหลักในเรื่องรายได้หารายได้เข้าครอบครัวนะคะ จะเปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหวังของบุคคลในครอบครัว เช่น บางรายนะคะก็จะต้องเลี้ยงดูลูกหลานหลานค่ะหลานตัวเล็กๆ ก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนนะคะ หรือว่าในบางครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ให้ผู้สูงอายุทำอะไรเลย เนื่องจากมีฐานะที่ดี แต่นั่นคือความคาดหวังของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีผลนะคะว่าผู้สูงอายุจะมีความคิดในเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างนะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะแตกต่างไป เนื่องจากบางท่านเองก็ยังอยากที่จะมีบทบาทที่มากกว่าเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเด็ก หรือว่าเป็นผู้เฝ้าบ้าน ผู้สูงอายุที่ยังคงมีบทบาทหน้าที่ในชุมชนสังคม หรือแม้กระทั่งในประเทศชาตินะคะก็ยังมีอยู่มากที่ให้พวกเราได้เห็นกัน เนื่องจากว่าท่านเหล่านี้นะคะได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ในการที่จะเกษียณอายุงานไป แต่สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังนะคะก็เลยทำให้ท่านได้ออมอบสิ่งที่ดีๆ หรือว่าประสบการณ์ชีวิตรวมถึงเรื่องของความคิด ที่อยากจะให้คนรุ่นหลังนะคะดำเนินไปอย่างก้าวหน้ามากกว่าในสมัยยุคสมัยที่ผ่านมาในเรื่องของสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไป นั่นหมายถึงว่าเมื่อก้าวเข้าสู่อายุ 60 ปี รัฐจะมีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุนะคะ สวัสดิการของผู้สูงอายุที่รัฐให้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการปกป้อง การรักษารวมถึงการดูแลเมื่อฟื้นหาย เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น รายได้นะคะสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งกำหนดตามนโยบายในแต่ละรัฐบาล หรือเรื่องของการมีงานทำในผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุยังสามารถมีรายได้เลี้ยงชีพ